Like we can see all of this just today. And this is much more, 5.2 meter, right? Huge, huge difference. Yours, mine. คุณที่ช่วยใช้ให้โลกลดน้ำขอบคุณความรักที่ให้กันวันนี้ดูฟรีไม่เสียค่าเน็ตแค่สมัคร 4G ขอไปวิจัยก่อนแล้วกันโอ้ย on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, hein. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Et, et il y a tout ce que tu voulais aux Champs-Élysées.